ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนแซนเทียร่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสูตรอีมลเจล สิวสิวสิวปัญหาผิวที่เจอตั้งแต่วัยรุ่น หากรักษาไม่ดีก็เสี่ยงระคายเคืองหรือลุกลามด้วยนะครับ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผิวที่เป็นสิวด้วยสารสกัดธรรมชาติ ที่อ่อนโยนต่อผิวหน้า และลดการดื้อยาปฏิชีวนะครับ วทช พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด้วยเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูลเลชันโดยการสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันจากสารสกัดธรรมชาติ ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดสิว อาทิเปลือกมังคุด บัวบกและน้ำมันการพลู เทคนิคดังกล่าวจะช่วยควบคุมการปลดปล่อย เพิ่มความคงตัว อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้สารออกฤทธิ์ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิว และเป็นการช่วยลดการดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ปัจจุบันได้ถ่ายทอด ดเทคโนโลยีให้แก่บริษัท Smart Enterprise จำกัดเรียบร้อยแล้ว ในชื่อผลิตภัณฑ์แซนเทียร่าแอคเน่อีเมลเจลวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน